ต่อมาเราก็จะมาเรียนรู้วิธีการเกี่ยวกับการอัปโหลดไฟล์ข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับ ขึ้นไปจัดเก็บใน Google Drive นะครับ เราสามารถทำได้ 2 วิธีหลักๆด้วยกันนะครับ วิธีแรกคือการอัปโหลดข้อมูลผ่านปุ่มเมนูนะครับ ส่วนวิธีที่ 2 นะครับทำได้โดยการลากไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับ มาวางในพื้นที่ของ Google Drive ผ่านหน้าเว็บนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีแรกนะครับ เราจะใช้วิธีการอัปโหลดข้อมูลของเราจาก ปุ่มเมนูใหม่นะครับ ก็ให้เราทำการคลิกใหม่ จากนั้นเราสามารถที่จะอัปโหลดไฟล์ข้อมูลนะครับ เฉพาะเป็นไฟล์ หรือว่าจะอัปโหลดข้อมูลทั้งหมดที่จะเก็บอยู่ในโฟลเดอร์ ก็ได้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการอัปโหลดไฟล์ข้อมูลก่อนนะครับ ก็ให้เราทำการคลิกอัปโหลดไฟล์ จากนั้นเราก็เลือกที่อยู่ที่จัดเก็บไฟล์ข้อมูลของเรานะครับ เสร็จแล้วก็ให้เราทำการคลิกเลือกไฟล์ เดี๋ยวผมจะคลิกทั้ง 4 ไฟล์เลย จากนั้นให้เราทำการกดปุ่ม Open ตรงนี้ สังเกตดูนะครับจะมีป๊อปอัพโผล่ขึ้นมาแสดงสถานการณ์อัปโหลด อันนี้จะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับขนาดของไฟล์ข้อมูลของเราด้วยนะครับ ซึ่งถ้าเราอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้ว สังเกตดูนะครับจะปรากฏเป็นเครื่องหมายถูกสีเขียวตรงนี้ ซึ่งไฟล์ของเราก็จะถูกจัดเก็บ ไว้ใน Google Drive เรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็สามารถที่จะเข้าถึงไฟล์ข้อมูลของเราที่อัปโหลดมาได้อย่างสะดวกแล้วนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูการอัปโหลดไฟล์ข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในโฟลเดอร์บ้างนะครับ เดี๋ยวเราจะใช้วิธีการคลิกเมาส์ขวาเพื่อเลือกเมนูนะครับ ตรงพื้นที่ว่างๆตรงนี้ก็ทำการคลิกขวาอ่าก็สามารถที่จะเลือกอัปโหลดไฟล์หรือโฟลเดอร์ ได้เช่นกันนะครับ คลิกอัปโหลดโฟลเดอร์ จากนั้นเราก็เลือกที่อยู่ของโฟลเดอร์ของเรา เดี๋ยวเราจะทำการอัปโหลดข้อมูลโฟลเดอร์ทั้งหมดที่อยู่ในในใบกิจกรรมนี้นะครับ เราทำการคลิกเลือกโฟลเดอร์ เสร็จแล้วก็คลิกปุ่มอัปโหลด ก็จะแสดงป๊อปอัพโผล่ขึ้นมานะครับ ว่าเราจะอัปโหลดทั้งหมด9ไฟล์ด้วยกัน ซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์นี้เสร็จแล้วก็คลิกปุ่มอัปโหลดสังเกตดูด้านล่างเช่นเดียวกันนะครับ จะมีป๊อปอัพโผล่ขึ้นมา แสดงสถานะการอัปโหลดนะครับถ้าขึ้นเครื่องหมายถูกแสดงว่าเราได้อัปโหลดข้อมูลของเราเรียบร้อยแล้วนะครับ ลองเปิดเข้าไปดู อันนี้ก็ จะอัปโหลดข้อมูลของเราทั้ง หมดที่อยู่ในโฟลเดอร์นะครับที่เราอัปโหลดขึ้นมา เดี๋ยวเรามาดูวิธีที่ 2 กันนะครับ ก็คือการลากไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรามาจัดเก็บไว้ใน Google Drive นะครับ ก่อนอื่นให้เราทำการย่อหน้าต่าง ย่อหน้าต่างตัวเว็บเบราว์เซอร์ของเราก่อนนะครับ จากนั้นเราก็ เปิดไฟล์ ข้อมูลของเราขึ้นมานะครับ เราสามารถที่จะคลิกเพื่อลากไฟล์ของเราทั้งหมดนี้นะครับ ไปไว้ใน Google Drive ของเราได้เลย เดี๋ยวผมจะลากไฟล์ข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ใน d o c เมนต์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะทดลองสร้างโฟลเดอร์ไว้ก่อนนะครับ ไปคลิกเข้าไป จากนั้นก็เลือกไฟล์ทั้งหมดตรงนี้นะครับ เสร็จแล้วลาก สังเกตนะครับจะมีป๊อปอัพแสดงโผล่ขึ้นมาตรงนี้อ่ะแล้วก็จะขึ้นตัวบวกแล้วก็มีคำว่า copy ขึ้นมานะครับ ให้เราทำการปล่อยวางตรงนี้ ก็จะมีป๊อปอัพโผล่ขึ้นมาเช่นกันนะครับ อยู่ตรงนี้แล้วก็แสดงสถานะการอัปโหลด เรียบร้อยแล้วนะครับ ในหัวข้อนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้วิธีการในการอัปโหลดไฟล์ข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราไปจัดเก็บใน Google Drive กันแล้วนะครับ ซึ่งจะมีวิธีหลักๆอยู่ 2 วิธีด้วยกันก็แล้วแต่นะครับว่าจะเลือกใช้วิธีไหน จะอัปโหลดผ่านปุ่มเมนู หรือจะอัปโหลด โดยวิธีการลากไฟล์จากเครื่องของเราไปปล่อยวางในหน้า Google Drive นะครับ แล้วเจอกันในเนื้อหาต่อไปนะครับ สวัสดีครับ